2ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยแบบมีข้าวอยู่ข้างในนะครับทอดปลาส้มนะครับ ให้ไม่ติดกระทะจะมี เคล็ดลับในการสอนวันนี้ โดยการกระเทียมลงไปเจียวเลยครับทาทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับให้ทั่วตัวนะครับ ลงไปทอดเลยครับ ลงทอดได้เลยครับ เวลาทานกับข้าวสวยเนี่ยเข้ากันมากเด็ดสุดยอดเลยนะครับ บีบมะนาวลงไปหน่อยนะเยี่ยมเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เห็นปลาส้มแบบนี้นะครับสองตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยแบบมีข้าวอยู่ข้างในนะครับวันนี้เวจะมาสอนวิธีการทอดปลาส้มนะครับให้ไม่ติดกระทะหลาย ๆ คนนะครับทำปลาส้มนะ เวลาทอดแล้วก็ติดกระทะแล้วก็ดำไหมนะครับนะจะมีเคล็ดลับในการสอนวันนี้โดยการใช้แป้งข้าวเจ้านะครับนะวันนี้แป้งข้าวเจ้าจะไม่มีวิธีการทํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนถัดไปนะครับ แต่ว่าตอนนี้เบจะขอแนะนำเครื่องปรุงของปลาส้มก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับ มีหอมแดงนะครับ ตัวนี้เป็นหอมแดงซอยนะครับ แล้วแต่เพื่อนๆนะว่าจะชอบมากชอบน้อยยังไงนะครับมีกระเทียมไทยนะครับเดี๋ยวไปจะมาตำแล้วก็เดี๋ยวไปเจียวกันนะครับกับหอมแดงนะ แล้วก็มีพริกแห้งนะครับ มีมะนาวแป้นอย่างดี ขั้นตอนถัดไปเราไปดูกันเลยครับว่าวิธีการทอด ทำให้ไม่ติดกระทะโดยการใช้แป้งข้าวเจ้าเนี่ยทำยังไงและการใช้ไฟนะสำคัญมากๆนะครับบางคนนะใช้ไข่นะครับในการชบปลาส้มเนี่ยลงไปทอดจะทำให้ดำนะครับนะน้ำมันก็จะดำด้วยเหมือนกัน พอน้ำมันดำก็จะทำให้ไข่เนี่ยดำไปด้วย ยนะครับแล้วตัวปลาก็จะดูไม่น่าทาน อันนี้เป็นวิธีที่เบนไม่แนะนำนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวิธีการใช้โดยการใช้แป้งข้าวเจ้าเนี่ยทำยังไงครับ ไปดูเลยครับ อันดับแรกนะครับมาเจียวหอมเจียวกันก่อน เพราะว่าตัวหอมเจียวเนี่ยเราต้องพักเขาไว้นะครับให้เขาคายน้ำมันต่างๆนะเพื่อความกรอบๆนะครับพอเวลาเรามาทานกับปลาส้มทอดเนี่ยเขาจะอร่อยฟินมากๆเดี๋ยวตอนนี้เราเปิดไฟนะครับ ค่อนไปทางแรงไฟเบอร์ 2นะครับน้ำมันเดือดเรามาเจอกันครับน้ำมันไม่ต้องรอเดือดจนจัดนะครับให้เราใส่หอมแดงนะครับที่เราซอยสไลด์ไว้ ใส่ลงไปได้เลยนะครับเคล็ดลับการทอดหอมเจียวนะครับ อย่าให้น้ำมันร้อนเอาแค่ประมาณนี้พอนะครับนะพอใส่ลงไปให้เขามีฟองๆขึ้นแบบนี้ นะครับถ้าเพื่อนๆใส่ตอนร้อนเลยเขาจะไหม้ อันนี้คือเคล็ดลับในการทอด หลังจากที่หอมแดงลงนะครับ คนเลยครับ น้ำมันวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มนะครับ จุดเดือดเขาจะสูงหน่อยทำให้ทอดของให้กรอบได้ดีนะครับ เริ่มสังเกตที่สีแบบนี้นะครับนะเขาจะออกค่อนข้างเริ่มเริ่มเหลืองแบบนี้นะครับ นี่อย่างนี้ก็คือได้ที่แล้วนะครับ เราก็ช้อนเลย นะครับเดี๋ยวเขาจะมาสุกต่ออีกนะครับ เพราะว่าความร้อนที่ถูกกักเก็บในตัวหอมแดงเนี่ยยังมีอยู่มากนะครับ เอาขึ้นได้เลย ถ้ารอจนเขาเหลืองเลยนะครับเขาจะพอเรายกขึ้นมาแบบนี้เขาจะไหม้เลยนะครับนะอันนี้คือเทคนิคการทอดนะครับ หรือเพื่อนๆจะดูคลิปเต็มในการทอดหอมเจียวนะครับ คลิกที่ลิงก์ด้านขวามือ จะมีเด้งขึ้นมาบอกเป็นวิธีการสอน การทอดหอมเจียวเต็มสูตรครับจากนั้นนะครับขึ้นพักไว้ในกระดาษนะครับที่ รองด้วยถาดแบบนี้นะครับนะกระจายเขาออกนะครับ ให้ตัวน้ำมันเขาได้ซึมซับกับกระดาษนะครับ จากนั้นใส่กระเทียมลงไปเคี่ยวเลยครับผ่อนไฟลงครับเป็นไฟเบอร์อ่อน ก็จะหอมแบบนี้เลยนะครับ เพราะอุณหภูมิในน้ำมันยังมีอยู่มากเหลืองในระดับนี้นะครับช้อนขึ้นได้เลย เพราะเดี๋ยวเขาจะมาสุกต่อข้างบนอีกนะครับ อย่างที่บอกว่าถ้าปล่อยให้เขาเหลืองเลยนะจะไหม้นะครับ ขั้นตอนนี้เราปิดไฟเลยนะครับ เมื่อเวลาการทานปลาส้มเนี่ยกระเทียมเจียวกับหอมแดงเนี่ย ที่เราเจียวเรียบร้อยนะครับ ตักปลาส้มนิดนึง แล้วก็ตักเเครื่องทอดนะครับ ทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยนะครับ ได้แบบนี้นะครับ เทใส่กระดาษนะครับ ที่เรารองด้วยตักแบบนี้นะครับ ให้เขาดูดซับน้ำมัน เรียบร้อยครับ ปิดไฟไว้แบบนี้นะ เราใส่พริกลงไปทอดเลยครับไม่ต้องเปิดไฟนะครับนะเทคนิคการทอดพริกคือต้องทอดด้วยไฟที่อ่อนนะครับแบบนี้ เราก็จะได้พริกทอดที่แดงสวย ถ้าเราไปเปิดไฟก็จะทำให้ตัวพริกเนี่ยดำเลยนะครับนะ เพราะไฟเขาจะทำให้ของที่แห้งแล้วเนี่ยดำได้ง่ายครับ ได้ที่แล้วครับตักขึ้นแบบนี้เลยนะครับ ใส่ตะแกรงพักไว้แบบนี้นะครับ เช่นกัน เรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำปลาส้มกันได้เลยครับ ในขั้นตอนถัดไป มาครับในส่วนของการทอดปลาส้มนะครับ แป้งข้าวเจ้านะครับนะ วันนี้เบสเลือกใช้1ถ้วยตวงแต่ก็จะใช้ไม่หมดนะครับนะ เอามาสาธิตให้เพื่อนๆได้ชมเฉยๆนะครับนะโรยลงไปในถาดนะครับ ที่มีขนาดกว้างพอประมาณนะครับนะกระจายแป้งเขาออกแบบนี้ เอาปลาส้มลงเลยครับ ในส่วนนี้เบสชอบตัวข้าวที่อยู่ในท้องเขานะครับนะพอเวลาไปทอดเขาจะอร่อยดี สำหรับคนที่ชอบเหมือนเบสก็ไม่ต้องเอาออกนะ บางคนไม่ชอบนะครับให้แนะนำให้เอาไปล้าง ล้างให้สะอาดแล้วค่อยมาคลุกแป้งแบบนี้เช็ดตัวปลาให้แห้ง ซับให้แห้งเลยนะครับนะแล้วค่อยมาคลุกแป้งแต่ในกรณีนี้เบสชอบตัวของข้าวที่อยู่ข้างในเขานะครับเบสก็จะชุบเลย เอาแป้งข้าวเจ้าทานะครับตัวปลาส้มของเราทาทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ ให้ทั่วตัวนะครับนะ เอาลงอีกถึงตัวครับ ส่วนที่ชอบที่สุดของเบสก็คือ ตรงข้าวนะครับ ที่อยู่ในท้องของเขาไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีใครชอบเหมือนเบสไหมนะก็ชุบหน้าชุบหลังแบบนี้นะครับ เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่กระทะทอดเลยครับว่าทํำยังไงให้อร่อยทํำยังไงให้หอมไปกันเลยครับ ในขั้นตอนของการทอดนะครับจะสังเกตได้ว่าเบสไม่ได้เปลี่ยนน้ามันเลยนะครับ นะเบสยังใช้น้ำมันกระเทียมแล้วก็หอมเจียวที่เราเจียวไว้นะครับน้ำมันนี้จะทำให้ปลาส้มของเรามีเสน่ห์แล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับ ใครที่จะไปทอดขายก็ทำวิธีนี้เดียวกันกับเบสได้เลยนะครับเปิดไฟขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับใช้ไฟค่อนไปทางแรงนะครับเป็นไฟกลางก็ได้ รอให้น้ำมันเขาร้อนสัก3นาทีนะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันครับ หลังจากที่ผ่านไปประมาณ 3 นาที เราจะมีวิธีการเช็คว่าน้ำมันร้อนได้ที่สำหรับใจเราที่เราอยากได้หรือยังนะครับโดยการใช้ไม้ตะเกียบแบบนี้นะครับ จิ้มลงไปกลางกระทะแบบนี้นะครับ ถ้าตะเกียบเนี่ยมีฟองฟู่ ๆ นะครับ ตรงรอบตัวของตะเกียบเนี่ยแปลว่าน้ำมันเนี่ยร้อนได้ที่แล้วนะครับ ถ้ายิ่งฟองฟู่มากเท่าไหร่นะครับน้ำมันก็จะร้อนมากเท่านั้น แต่เบสอยากได้ระดับประมาณนี้ พอวิธีการเอาปลาส้มลงทอดนะครับยกถาดมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆยกตัวปลาส้มขึ้น อย่างนี้นะครับสะบัดเอาแป้งส่วนเกินนะครับที่เขาติดอยู่ออกเศษข้าวเศษอะไรที่มันเยอะเกินไปก็สะบัดเขาลงนะครับแล้วก็ลงทอดได้เลยครับ ก็จะได้น้ำมันที่พอดี สำหรับการทอดปลาส้มแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นเทคนิคการดูความร้อนนะครับว่าน้ำมันได้ที่หรืออยังนะครับนะเพื่อนๆสามารถเอาวิธีการนี้ไปเช็ค ในการทอดเมนูต่างๆ ได้เลยนะครับง่ายๆครับ ในขั้นตอนนี้นะครับใช้ไฟกลาง นะครับในการทอดจะใช้เวลาทอดประมาณ 15 นาที ห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะครับ ถ้าใช้ไฟแรงเขาจะไหม้ทันที ปลาส้มเนี่ยถูกเคลือบด้วยแป้งข้าวเจ้านะครับนะ แล้วตัวของปลาเองเขาก็มีน้ำอยู่มากนะ โอเคครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันวิธีการทอดก็ตามนี้เลยนะครับ เมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณสัก 5 นาที ให้เราผ่อนไฟลงนะครับ ผ่อนไฟลงเป็นไฟเบอร์อ่อนนะครับ ค่อนไปทางอ่อนและทำการพลิกปลานะครับ แบบนี้เลย ตัวทองเขาข้างในจะได้สุกนะครับ ก็จะสีเหลืองทองสวยแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันครับ ทอดใช้ระยะเวลา 15 นาทีนะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันครับ ครบระยะเวลา 15 นาทีนะครับ ให้เราปิดไฟได้เลย ตักตัวปลานะครับ ขึ้นใส่ที่พักนะครับ โดยใช้กระดาษรองอีกทีหนึ่งนะครับนะ ก็จะได้ปลาส้มแบบนี้เลยนะครับ สวยงามน่าทานแบบนี้เลยนะครับ สีเหลืองทองแบบนี้ โอเคครับ เดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนถัดไปกันเลยครับว่าเราจะมาปรุงเครื่องอะไรยังไงกันนะครับ นะ เดี๋ยวเบสต้องขอทอดอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับนะ เพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะครับ ครับ สำหรับเมนูปลาส้มทอดนะครับ ทอดโดยไม่ติดกระทะ แล้วก็ได้สีเหลืองทองสวยแบบนี้เลยนะครับ ตกแต่งด้วยหอมแดงมะนาวนะครับแล้วก็พวกพริกทอดนะครับที่เราทอดกันไปนะครับมีกระเทียมเจียวแล้วก็หอมเจียวนะครับ อย่างนี้ทานอร่อยอร่อยแบบนี้เลยนะครับนะใครที่จะชอบแบบว่า ล้างปลาให้สะอาดเลย แล้วก็ซับให้แห้งนะครับนะไม่ชอบข้าวข้างในนะครับก็ล้างออกให้ดีเลยนะครับแต่ว่าเบสเองชอบทานข้าวที่อยู่ในท้องเขานะครับก็จะมีออกเปรี้ยวๆนิดนึงเนาะเวลาทานกับข้าวสวยเนี่ยเข้ากันมากเด็ดสุดยอดเลยนะครับบีบมะนาวลงไปหน่อยนะ เยี่ยมเลยครับโอเคนะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ฝากไว้เท่านี้นะครับใครที่กำลังหาวิธีการทำทอดปลาส้มอยู่นะครับว่าทอดแล้วติดกระทะทอดแล้วดำนะมาดูดูวิธีการทอดในขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ หวังว่าจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่นะครับนะอันนี้เป็นเทคนิคการ กะน้ำมันว่า โดยการทำครับสำหรับเมนู ปลา ส้มทอดนะครับเดี๋ยวเบสต้องขอทอดอีก เดี๋ยวเบสต้อง ขอ ทอดอีก ตัวหนึ่งก่อนนะครับ